สวัสดีครับสำหรับตอนที่ 37นะครับเราจะศึกษากันเรื่องเทคนิคการหาปริพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรรกยะของ sin x นะครับหรือว่า cos x วัตถุประสงค์ของตอนที่ 37 นี้นะครับก็คือเพื่อเราเพื่อที่เราจะศึกษานะครับเทคนิคของการหาปริพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรรกยะของ sin x หรือ cos x นั่นเองนะครับ อันดับแรก เรามาดูก่อนเลยนะครับ ว่าการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกะของ sin x หรือ cos x นะครับมีขั้นตอนยังไงนะครับ ไอเดียง่ายๆนะครับของเทคนิคอันนี้นะครับก็คือเราจะทำการแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่นะครับก็คือเราจะสมมุตินะครับให้ z นะครับมีค่าเท่ากับนะครับแทนของ x ส่วน2นะครับเพราะนั้นจากโจทย์นะครับของเดิมมีตัวแปร x นะครับเราก็จะแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่ก็คือตัวแปร z นะครับ เพราะนั้นในตัวโจทย์จะมีฟังก์ชัน sin x กับ cos x ปรากฏนะครับ เพราะนั้นจากการที่เราให้ z เท่ากับ tan ของ x ส่วน2นะครับ เราจะได้ว่า sin ของ x นะครับจะมีค่าเท่ากับ 2z ส่วนด้วย 1 บวก z กำลัง2นะครับ ที่มาของสูตรตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับ อาศัยเทคนิคนะครับของเอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณนิดหน่อยนะครับ เราก็จะสามารถเขียน sin x นะครับอยู่ในเทอมของ z ได้ นะครับ แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับ เราก็จะได้ว่าค่าของ cos x นะครับ ก็จะเท่ากับ 1 ลบ z กำลังสองนะครับ หารด้วย 1 บวก z กำลังสองนะครับ แล้วเราก็จะสามารถหา dx นะครับ เท่ากับ นะครับ 2 dz หารด้วย 1 บวก z กำลังสอง นั่นเอง นะครับ ถัดมานะครับ ขั้นที่ 3 ก็คือ ตัวที่ถูกหาปริพันธ์นะครับ จะถูกนะครับ เปลี่ยนจากตัวแปร x นะครับให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรรกะนะครับ ของตัวแปร z ซึ่งเราก็จะสามารถใช้เทคนิคนะครับ วิธีการแยกเศษส่วนย่อย หรือเทคนิคอื่น ๆ นะครับ ในการหาปริพันธ์ได้ต่อไปนะครับ เสร็จแล้วขั้นสุดท้ายก็คือว่าถ้าตัวหา ตัวที่ถูกหาปริพันธ์นะครับเป็นฟังก์ชันตรรกะของฟังก์ชันตีโกณตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ sin x หรือ cos x เราก็ให้นะครับทำการเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของ sin x หรือ cos x ก่อนนะครับแล้วค่อยแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่นะครับ ถัดไปเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างที่1นนะครับง่ายๆ จงหาค่าของอินทิเกรตนะครับ dx ส่วนด้วย1บวก cos x นะครับ วิธีทำนะครับ เราก็จะสมมุติตัวแปรใหม่นะครับ ซึ่งก็คือ z นะครับ ให้มีค่าเท่ากับ tan ของ x ส่วน 2 นะครับ จากที่เราสมมุติอย่างนี้นะครับ เราจะได้ว่า นะครับ cos x ก็จะมีค่าเท่ากับ 1 ลบ z กำลัง 2 หารด้วย 1 บวก z กำลัง2นะครับ แล้วก็ dx เดี๋ยวเราจะแปลงด้วยให้อยู่ในรูป dz นะครับ เราจะได้ว่า dx เท่ากับ 2dz หารด้วย 1 บวก z กำลัง2นะครับ เพราะนั้นจากโจทย์นะครับ เราทำการแทนค่านะครับ ตัวแปร x นะครับ ด้วยตัวแปร z dx ก็จะถูกแทนด้วย 2dz หารด้วย 1 บวก z กำลัง2นะครับ คูณอยู่กับนะครับ 1 ส่วน 1 บวก cos x ก็เราก็จะทำการแทนค่า cos x นะครับ ด้วย 1 ลบ z กำลัง2หารด้วย 1 บวก z กำลัง2นะครับ หลังจากนั้นเราทำการ simplify นะครับ ก็จะได้เป็นนะครับ 2 dz หารด้วย 1 บวก z กำลัง2นะครับ ก้อนนี้ทั้งก้อนหลังจากที่ simplify แล้วเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับ1บวก z กำลัง2นะครับหารด้วย2นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่า 2 ตัดกับ 2 ได้นะครับแล้วก็1บวก z กำลัง2ตัดกับ1บวก z กำลัง2ได้นะครับเพราะนั้นก็จะเหลือแค่ integrate dz นะครับซึ่งก็จะได้คำตอบเท่ากับ z บวก c ใช่ไหมครับโดยที่ c เป็นค่าคงตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่าตัวแปร z กับนะครับซึ่งก็คือแทนของ x ส่วน2นะครับบวก c นั่นเอง เพราะนั้นคำตอบของ integrate ข้อนี้นะครับ ก็คือ tan ของ x ส่วน 2 บวกด้วย c นั่นเอง ตัวอย่างที่2นะครับถ้าข้อถัดมานะครับ ข้อนี้บอกว่าจงหาค่านะครับ อินทิเกรตนะครับ dx หารด้วยนะครับ 2 บวกด้วยไซน์ x นะครับ ก็คล้ายๆ กับข้อแรกนะครับ เราจะสมมุติตัวแปรตัวใหม่นะครับ ให้ z เท่ากับ tan ของ x ส่วน 2 นะครับ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าของเดิมนะครับในตัวโจทย์นะครับมี dx นะครับแล้วก็มี sin x นะครับที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปตัวแปรตัวใหม่ก็คือตัวแปร z นั่นเอง เพราะนั้นเราก็จะจากสูตรนะครับ เราก็จะได้ว่า sin x ของเรานะครับก็จะเท่ากับ 2z นะครับหารด้วย 1 บวก z กำลัง2นะครับส่วน dx นะครับก็จะเท่ากับ 2dz หารด้วย 1บวกแซดกำลังสองนะครับเพราะนั้นจากโจทย์นะครับเราทำการแทนค่าตัวแปร x นะครับด้วยตัวแปร z เราก็จะได้ว่า dx นะครับก็จะถูกแทนด้วย 2dz หารด้วย1บวก z กำลังสองนะครับแล้วก็ไซ n ์ x ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะครับ 2z หารด้วย 1บวก z กำลังสองนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ simplify นะครับคำนวณค่าของก้อนนี้นะครับโดยการหาคอรนอของตัวส่วน และย้ายตัวคารนอซึ่งก็คือ1บวก z กำลัง2นะครับขึ้นไปด้านบน ปรากฏว่าหลังจากที่ simplify นะครับเราก็จะได้ว่าก้อนข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะครับ 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2ส่วนก้อนด้านหลังนะครับ หลังจากที่ simplify แล้ว เราจะได้เท่ากับ1บวก z กำลัง2นะครับทั้งหมดหารด้วย2บวก 2z บวก 2z กำลัง2นะครับซึ่ง1บวก z กำลัง2ก็จะตัดกัน1บวก z กำลัง2นะครับ แล้วก็ 2 ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวร่วมนะครับ ก็จะถูกตัดกับตัวส่วนนะครับ ก็คือ 2 2 2 ตรงนี้นะครับ เพราะนั้นเราจะเหลือแค่อินทิเกรตนะครับ dz หารด้วย z กำลัง2บวก z บวก1นะครับ ซึ่งสังเกตว่าอินทิเกรตก้อนนี้ก็คืออินทิเกรตนะครับ ของฟังก์ชันตรรกะนะครับ ของตัวแปร z เพราะนั้นไอเดียนะครับหรือเทคนิคในการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตนะครับ ก็คือว่าขั้นแรกเราก็พยายามนะครับ จัดรูปนะครับของตัวส่วนให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะครับ ซึ่งเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับอินทิเกรตนะครับ dz หารด้วยนะครับ z กำลัง2บวก z บวก1นะครับจัดให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์ก็ได้เป็น z บวก1ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกบวกกับ3ส่วน4นะครับซึ่งสังเกตดูว่าอินทิเกรตของก้อนนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรได้นะครับโดยอาศัยเทคนิคการแทนค่าอย่างง่ายๆนะครับเราจะทำการแทนค่าก้อนนี้นะครับก็คือ z บวกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับให้เท่ากับตัวแปร u ใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่า du ก็จะเท่ากับ dz นั่นเองนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยว dz ก็จะถูกเป็นเป็น du เพราะนั้นอินทิเกรตทั้งก้อนนี้ก็จะอยู่ในฟอร์มอินทิเกรต du หารด้วย u กำลังสองนะครับ บวก a กำลังสองนะครับ ก็คือเราสามารถมอง 3 ส่วน4นะครับ ให้เป็นรูท3ส่วน 2 ยกกำลังสองได้ ซึ่งเราจะได้ว่านะครับจากสูตรการอินทิเกรต อินทิเกรต du ส่วน du กำลังสองบวก a กำลังสองนะครับ ก็จะได้เป็นเซน1ส่วน a อาร์คแทนของ u ส่วน a บวก c นะครับ โดยที่ในที่นี้ u ก็คือนะครับ z บวก 1 ส่วน 2 นั่นเองนะครับ แล้วก็ค่าคงที่ a นะครับก็คือรูท3ส่วน 2 นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราแทนค่ากลับนะครับ เราก็จะได้ว่านะครับอินทิเกรต dx ส่วนด้วย 2 บวก sin x นะครับก็จะได้เป็น a ก็คือนะครับ 1 ส่วน a ก็คือ 2 ส่วนรูท3นั่นเองนะครับ ทีนี้ arc tan นะครับ เดี๋ยวผมเขียน ขอเขียนตัวค่าคงตัวนะครับเศษหนึ่งส่วน a ก็คือ 2ส่วนรูทสามนะครับ เสร็จแล้วคูณอยู่กับ u ซึ่ง u ในที่นี้คือ z บวกกับเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับ แต่เรายังได้ว่านะครับ z ของเราก็คือแทนของ x ส่วนสองนะครับ เพราะนั้น u ก้อนนี้หลังจากที่แทนกลับนะครับด้วยตัวแปร z แล้วก็แทนกลับอีกหนึ่งครั้งด้วยตัวแปร x ก็จะได้เป็นแทนของ x ส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับ แล้วก็บวกกับ c นั่นเองนะครับ ถัดมา นะครับ ตัวอย่างสุดท้ายนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่านะครับ การหาปริพันธ์ของโจทย์ข้อนี้ นะครับ จะอยู่ในรูปฟังก์ชันตรรกะนะครับ แต่ไม่ได้อยู่ในรูปของ sin x หรือ cos x นะครับ แต่เป็น cosec ของ x หารด้วย2 cot x นะครับ บวก cosec ของ x นะครับ แล้วลบด้วย1นะครับ dx นะครับ ก็อย่าตกใจไปนะครับ เห็นตีโกนตัวอื่นนะครับ ไม่มีปัญหานะครับ เหมือนเดิมนะครับ เราจะเริ่มจากการสมมุตินะครับ ให้ตัวแปรตัวใหม่ก็คือ z นะครับ เท่ากับ tan ของ x ส่วน2นะครับ จากนั้นเราจะได้ว่านะครับ เราทราบสูตรนะครับในการที่จะเขียน cos x แล้วก็ sin x นะครับ ให้อยู่ในรูปของนะครับตัวแปร z ใช่ไหมครับ แต่แน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรตัวอื่นก็คือ c o s ของ x เราสามารถแปลงให้อยู่ในรูป sin x ได้ ซึ่งก็คือเศษ1ส่วน sin x นั่นเองนะครับ เพราะนั้น sin x เท่ากับ 2z ส่วนด้วย 1 บวก z กำลังสองเพราะนั้น 1 ส่วน sin x ก็จะได้เป็น 1 บวก z กำลังสองหารด้วย2 z นั่นเองนะครับ ส่วน cot x นะครับ เราก็สามารถที่จะแปลง cot x นะครับ ให้อยู่ในรูปของ cos x ส่วนด้วย sin x นะครับ เสร็จแล้วแทนค่า cos x ด้วย หนึ่งลบแซดกำลังสองส่วนด้วย1บวกแซดกำลังสองใช่ไหมครับ แล้วก็แทนค่าไซ็กซ์ด้วย2ดส่วนด้วย1บวกแซดกำลังสองเพราะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับคำนวณเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้ว่า cos x ส่วน sin x เขียนอยู่ในรูปตัวแปร z ก็คือ1ลบแซดกำลังสองหารด้วย2ดนั่นเองนะครับส่วน dx ก็สูตรเดิมนะครับเท่ากับ 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำค่านะครับ โคไซน์ x คอด x แล้วก็ dx นะครับแทนกลับไปที่ตัวโจทย์นะครับเราลองมาดูนะครับเราก็จะได้ว่านะครับหลังจากที่เราแทนค่านะครับโคเซก x คือ1บวก z กำลัง2ส่วนด้วย 2z คอด x คือ1ลบ z กำลัง2ส่วนด้วย 2z นะครับแทนลงไปในตัวโจทย์แล้วก็แทน dx ด้วย 2 dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับหลังจากที่เราทำการ simplify นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราได้อะไร เราได้ว่านะครับหลังจากที่ตัดทอนกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้เป็นอินทิเกรตนะครับของ 2dz หารด้วยนะครับ3บวก 2z ลบ z กำลัง2นะครับ ซึ่งอินทิเกรตก้อนนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาจบที่ฟังก์ชันตรรกยะนะครับของตัวแปร z นะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคการแยกเศษส่วนย่อยนะครับในการคำนวณค่าข้อนี้ อันดับแรกเลยนะครับ จะขอทำการแยกตัวประกอบของตัวส่วนก่อนนะครับ เราจะได้ว่านะครับ หลังจากที่ดึงเครื่องหมายลบออกมานะครับ เราจะได้ว่าตัวเศษมี2 d z นะครับส่วนตัวส่วนก็แยกตัวประกอบได้เป็น z ลบหคูณอยู่กับ z บวกสนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะทำการนะครับ เขียน 2 ส่วนด้วย z ลบหคูณกับ z บวกสนะครับให้อยู่ในรูปผลบวกของเศษส่วนย่อยนั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็จะได้ว่านะครับ หลังจากที่เราเาเขียนอยู่ในรูปผลบวกของเศษส่วนย่อยนะครับ แล้วก็คำนวณหาค่าคงตัวแล้วนะครับ ปรากฏว่า 2 ส่วนด้วยแซคูณลบแซลบ1 คูณแซบวก3นะครับก็เขียนได้เป็นเศษ1ส่วน2 หารด้วยแซลบ 1 ตัวหนึ่งนะครับลบกับเศษ1ส่วน2นะครับหารด้วยแซบวก3นะครับ ถ้าเกิดใครยังตามตรงนี้ไม่ทันนะครับว่าได้มาได้ยังไงนะครับ ให้กลับไปดูคลิปวิดีโอด้านหน้านะครับ ที่พูดถึงเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการแยกเศษส่วนย่อยนะครับ ซึ่งอินทิเกรตก้อนนี้นะครับก็ใช้เทคนิคการแทนค่าต่อนะครับ โดยการมองแซลบหนึ่งให้เป็น u นะครับเราก็ได้ว่า dz เท่ากับ du นั่นเองนะครับเราก็ได้ทำนองเดียวกันนะครับ อีกก้อนหนึ่ง ให้ u เท่ากับ z บวก3 นะครับ อินทิเกรตเศษ1ส่วน u du ใช่ไหมครับ เพราะนั้นคำตอบนะครับก็จะได้เป็นนะครับก้อนแรกนะครับ หรือเทอมแรกก็จะได้เป็นลบนะครับ ดึงเศษ1ส่วน2 ออกมานะครับอินทิเกรตลอนขอประทานโทษทีครับอินทิเกรตนะครับ du dz ก็คือ du นะครับ หา du ก็จะได้เป็นลอนนะครับ absolute นะครับของ z ลบ 1 นะครับ บวกกับนะครับ ลบคูณกับลบตรงนี้ก็กลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับดึงค่าคงตัวนะครับเศษหนึ่งส่วนสองออกมานะครับ อินทิเกรต du ส่วน u ก็จะได้ลอน absolute นะครับ u ในที่นี้ก็คือ z บวก3นะครับแล้วก็บวกด้วยค่าคงตัว c นะครับ ที่จริงแล้วคำตอบของนี้ก็โอเคแล้วนะครับ แต่ทีนี้อยากจะจัดรูปให้มันสวยงามนะครับ นิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าเราสามารถนะครับใช้สมบัตินะครับของล o g a r i t h m นะครับ เปลี่ยนนะครับจากลอนผลลบให้กลายเป็นลอนผลหารได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเราก็จะได้ว่าเราสามารถดึงเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณอยู่กับนะครับสก้อนนี้มีตัวร่วมคือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับดึงออกมาก่อนเนาะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลอนนะครับของอ a อ s o l u ู e นะครับ z บวกมแล้วก็หารด้วย z ลบหนะครับแล้วก็บวกด้วย c ก็คืออันนี้ใช้สมบัติของอกการิทึมนะครับ ล็อกผลหารนะครับ ได้ผลลบของล็อก เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะแทนค่าตัวแปร z กลับนะครับ ก็จะได้คำตอบสุดท้ายก็คือ เศษหนึ่งส่วนสองนะครับลอน absolute นะครับ z ก็คือแทนของ x ส่วนสองนะครับบวกสามหารด้วยแทนของ x ส่วนสอง ลบหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วก็บวกด้วยค่าสี่ บทสรุปนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับเทคนิคการหาปริพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรรกยะของ sin x หรือ cos x นั่นเองนะครับ Thank you.